สวัสดีค่ะ วันนี้ก็ กาวแห้งแล้วนะคะ ข้ามวันมาแล้วก็ตอนนี้ประมาณสิบกว่าชั่วโมงนะคะเมื่อวานเสร็จประมาณสี่อัดประมาณสี่ทุ่มนะคะ ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายบ่ายแก่ๆก็มากกว่าสิบสองชั่วโมงนะคะ คือกาวมันแบบว่า แข็งแรงอะ่ะสิบสองชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมง คือ เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่แยกออกจากกันเด็ดขาด อืม เพราะว่าอย่างนั้นเราก็มาแกะนะคะ เดี๋ยวตัดภาพการแกะนี้นะค่อยๆงัดอยู่นะเดี๋ยวกลับมาค่ะโอเคค่ะ ขัดเสร็จร้อยนะคะ ขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ รอยที่เกิดจากอุบัติเหตุในตอนตัด ไม่ใช่ ในตอนขุดช่องนะคะ ช่องเสร็จนะคะ ก็หายไปหมดแล้วนะคะ โอเคนี่ไม่ใช่รอยนะคะ มันเรียบโอเคไม่เห็นลายชัดขึ้นแล้วก็ รอยที่ปรับหน้าเสร็จด้วยเราเตอร์ไงก็หายไปนะคะเบรกิ้งก็ขาวขึ้นพอดีเรียบได้เลยเรียนนะคะ โอเคสวยงามนะคะ อืม เราก็สามารถที่จะ เอามันมา ตอนนี้เราจะขัดไล่กระดาษทรายก็ได้ แต่ว่ายังไม่จำเป็นค่ะ เพราะเดี๋ยวว่า เราจะอัดมันนะคะ ถ้าขัดมันลื่นกันไปตอนอัดเราจะอัดลำบาก ตอนนี้เราก็จะเก็บผงอีโบนี่นะคะ ไปลายชัดขึ้นนะคะ เป็นอีโบนี่ที่มีลายมันเรียกว่าอะไรนะ โอเคค่ะ แล้ว เรามาทำดอทอินเลในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ โอเคค่ะ จกะเสร็จเรียบร้อยคะ มันก็จะมีคาบกงคาบกาว แล้วก็ขอบไบริ่งที่มันเคลื่อนมาตรงนี้เราก็จะเราก็จะแต่งมันนะคะ ให้มันเข้าที่เข้าทางนะคะ โอเคขอบต่าเราจะใช้กระดาษทรายนะคะ กับมีดแกะสลักนะคะเดี๋ยวกันไกลของไม่เก็บตัวนี้ก็เอาไว้ขุดกาวนะคะ ที่มันเลาะตามร่องเนี่ยออกให้สะอาดอืมเราใช้เนี้ยแต่งแต่งมัน แต่ว่าหนิงได้เออออกเกาออกไปแล้วบ้างนะคะบางส่วนโอเคค่ะ มาดูนะคะ ว่าหนีน่าทำไงต่อ คือที่หน้าทำนะคะ แต่ตรงนี้มันขึ้นมา เราต้องให้มันเข้าฟิงเกอร์บอร์ดใช่ไหมคะ อย่ากกดหนักนะคะเบาๆ ค่อยๆ สไลด์ไปเหมือนกบนะคะ ให้มันเท่าฟิงกร์บอร์ดพยายามอย่าอย่าให้โดนตัวฟิงกร์บอร์ดนะคะ หรือเขาจะใช้กระดาษทรายก็ได้นะคะตาลีน่าใช้มีดแกะสลักคมๆเออเอาไม่อินเจแปนนะ เพราะว่าเหล็กเขาจะดี แต่ตาลีน่าไม่ค่อยรักษามันเท่าไหร่อะไรขึ้นสนิมราคาก็ไม่แพง ราคาไม่แพง ชุดหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าร้อยนะคะ ก็มีหลาย หลายชนิดให้เราเล่น เอาเนี่เอาไปกันคะเสร็จแล้วเราค่อยแต่งด้วยกระดาษทราย ระดทรายจากแปลงเป็นกระดาษทรายจากแปลงนะคะเรียกว่าแปลงเฟดแปลงเฟดจะมีเรเดียนเท่ากับเฟดที่เราต้องการ ตัวนี้ลีน่าใช้เรเดียนสิบสองนะคะ มือบัง โอเค แล้วเดี๋ยวก็มาทำความสะอาดกาว เดี๋ยวลีน่าทำให้มันพอดีก่อนแล้ว เดี๋ยวกลับมา โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้ก็จะเหลือคราบกาวแล้วก็จะปรับหน้าให้มันเรียบสวยงามนะคะตัดหัวตัดท้ายเรียบร้อยนะคะเหล่าให้เรียบร้อย หัวท้ายนะคะ ก็เช็คว่าเออโครงกาวอะไรตรงไหนแน่นไหมตรงไหนไม่แน่นเดี๋ยวเราต้องอัดกาว เพิ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ โอเค เดี๋ยวเราก็ เอาแปรงไเรียนมาขัดนะคะซึ่งแปรงมาแล้วนะคะ อ่าเมอินสจวตใน USA อันนี้ผ่านศึกอีโบนี่มาเยอะ อันนี้ไเรียนอง ขนาดแปดนิ้วนะคะ อืมใหญ่กว่าโทรศัพท์เครื่องนี้นิ้วหนึ่งสองโอเคแล้วก็ภาพนะคะ แล้วก็ถ่ายไปแน่นอนติด อ่ะโอเคในเมื่อมันติดเราทำไง เราต้องวางพื้นที่มันเรียบสนิทนะคะเอาคีตาไปก่อนโอเคค่ะเราก็จะเอาเทปกาวนะคะติดฟิงเกอร์บอร์ดแต่จากโต๊ะนี้นะคะ หรือถ้าไม่มีโต๊ะเราใช้ฉากก็ได้ แต่ก่อนนี้น่าจะใช้ฉากตลอดนะแต่ว่าเราก็เอาแคมนิบฉากหัวป้ายแต่ถ้าเรามีโต๊ะที่มันเนี่ย เรียบตลอดเนี่ยค่ะแหววามจะเรียบ ไม่ขยับเท่าไหร่ต้องขยับแรงๆนะอือฮึเราติดหัวท้ายด้วยเทปนะคะ แต่แป้งเนี่ยมันจะทะลุมาข้างล่างไหมไม่นะโอเค จะอยู่แค่บนฟิงเกอร์บอร์ดอือฮึโอเค เดี๋ยวติดกาวก่อนนะคะ โอเค เราจะติดเทปกาวเฉียงๆนี้นะคะสามจุดตรงกลางหัวท้ายก็ลอกออกนะคะ วันนี้ง่วงๆเลยนะคะฝนตกทั้งวันเลยโอเคค่ะ กด โอเค ไม่ขยับแล้วนะคะแล้วก็ดิ้งไปนะคะ ดูจุดขึงกลางให้ดีนะคะ โอเคแล้วก็วิ่งนะคะะจาย คขัดมาได้ครึ่งชั่วโมงนะคะ เราต้องการเอารอยหน้ามาเนี่ยออกให้หมดด้วยนะคะ ตาเกลือหน่อยนะคะ แต่มันก็ยังไม่โอเคนะคือหน้าขัดจริงๆค่อยๆขัดช้าๆให้มันเท่าๆกันด้วยนะคะ เป็นการปรับเลียงของหน้าฟิลเกอร์บอร์ดนะคะ มันจะมีรอยแบบ ไม้ มันนี่มันเป็นรอยไม้อยู่แล้วนะคะแต่โคไม้เองนะคะขัดไปจนกว่ามันจะเรียบทั้งหมดมันเป็นรอยเส้นที่มันของตัวอีโวนี่มันจะมันจะแบบว่าเป็นเส้นที่มันแตกเองนะคะแล้วก็ขัดจนมันเต็มมานะคะพอมันเต็มเรียบร้อยแล้วแล้วมีบางจุดที่เราจะสัารินเลแต่ตัวนี้ เราคอนเซ็ปต์ปีหน้าชุดนี้ยังไม่ทำอินเลยนะคะ ทั้งคอลเลกชันห้าโมเดลนะคะ จะไม่มีอินเลยนะคะถ้าตัวที่มีอินเลยนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะ แต่ว่าจะมีดอกอินเลยโอเคค่ะ เสร็จแล้วกลับมาพบกันค่ะ